รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เราจะทำส้มเราอยากที่จะเปิดโปงว่า ความส้มมันอร่อยขนาดไหน เฮ้ยโห ทำเป็นเล่นไปนะ ดรอปกว่าซอสส้มเรานิดนึง สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ พบกับรายการฟู้ดไฟโตนะครับ ศึกครัวเดียวกัน วัตถุดิบหลักจากเบื้องบนของเราสองคนวันนี้ ส้ม ส้มเลยเหรอฮะ แหมเทดี้ก็คิดถูกช่อเลยเหรอฮะมเรื่อง มาตัดสินกันดีกว่าว่าใครจะทำก่อนทำหลังแล้วเมนูของใครเป็นเมนูอะไร มา อ้าวหนึ่งสองสามอ่ะพูดมาเทดี้พูดก่อนก็ได้เทดี้แพ้เทดี้แพ้เทดดี้แพ้ ของผมนะฮะ จะเป็นเมนูชวนน่ารับประทานนะฮะสเต็กปลากระพง ให้พูดชื่อเมนูกันสิสเต็กปลากระพงซอสส้มครับ ฝั่งเท็ดดี้มาในเมนูสเต็กปลากระพงซอสส้ม อร่อยได้รสชาติส้ม และหอมเป็นธรรมชาติ มาปะทะกับเมนูโบราณที่หาทานยากอย่างยำส้มโอของคุณนานาศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ วันนี้เราจะทำส้มเราอยากที่จะเปิด เปิดโปงว่าความเป็นส้มมันอร่อยขนาดไหนนะฮะจะใช้งานอะไรว่ามาเลยอ่ะคืออย่างนี้ เดี๋ยวเราจะทำซอสก่อน จะเอาผิวส้มนิดนึง ฝากเจ๊หันเจดี้เอาแค่เอาแค่ผิวใช่ป่ะ แค่ผิวเลยแค่ผิว เดี๋ยวก่อนนะ ผมได้ยินว่าส้มในคุณเทดดี้ไปเลือกซื้อมาเองเลยเหรอครับ ใช่ครับ นี่เห็นทีมงานบอกว่าคุณมั่นใจว่านี่คือวัตถุดิบแห่งชัยชนะเลยนะับหนักมากเลยค่ะ มาถึงเสร็จปุ๊บก็พูดว่า sorry I'm gonna be the winner today มั่นใจขนาดนี้ถ้าแพ้นี่อายก็ตายเลยแล้วผมขอแก้ตัวก่อนได้ไหมครับ คือไหนๆคุณก็จะไม่โฟกัสที่การทำอาหารแล้วนะฮะ คือ เมื่อวานเราตัดสินใจว่าเราจะทำซอสครีมเลมอนมะนาว ทีนี้เนี่ย คุณผู้ชมคิดดูนะคะเขาลืมแม้กระทั่งวัตถุดิบหลักคือส้ม ไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วตอน2องทุ่มครับ คุณอนุกูลมุกสิกาบุญเลิศนะฮะโทรมาหาผม บอกว่าคุณที่นี่ครับมันไม่ได้นะครับ มันต้องเป็นส้มครับ ผมก็เลยคิดว่า อาจจะไม่ได้ซื้อส้มมา วันนี้เช้าผมเลยไปซื้อส้มมาแค่นั้นเองผมรับผิดชอบแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองอ่ะอ่ะใส่นี้พอไหม yes very good very good มากๆเมนูนี้บอกเลยว่าแล้วจะชนะเหรอครับ เอ้ยผมดูอยู่ ก็ไม่เคยทำอะไรยากนี่ก็ง่ายๆแค่เอาเป็ดมาปิ้งแล้วก็ทำมะม่วงแค่นี้เหรอ ทุกทีก็ไม่เคยทำยากครับเชิญครับ แต่เทนนั้นเราแพ้นะแต่เทนนั้นเราแพ้นะแแต่เเ้้นนนนัราพะอ้าวก็ลองดูเติมน้ำมันลงไปเลย ไม่โรยแป้งหน่อยงจริงๆเหรอเชื่อพี่พี่เรียนมา ก็คุณเท็ดดี้ครับ ครับผมส้มที่เป็นวัตถุดิบหลักของคุณเท็ดดี้เนี่ยใช้แค่เปลือกเหรอครับนั่นน่ะสิคะ คืออย่างนี้นะครับ เรื่องแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถพูดให้ทุกคนทำตามได้นะครับ แต่ว่าผมจะนำเสนอละกัน ใช้คำว่านำเสนอนะฮะวันนี้เราเลือกใช้ส้มฟุตเบสนะฮะ preparation นะครับ ช่วยให้ซอสของเรานะฮะมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็หอมอร่อยยิ่งขึ้น ปกติเนี่ยหลายคนกังวลว่าเฮ้ยเราทำครีมเนี่ยแล้วเราใส่อะไรที่มันมีรสชาติเปรี้ยวลงไป มันจะแยกชั้นมันเป็นกรดกรดกับครีมมันแบบไม่ถูกกันถูกไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะทำให้แบบซอสของเราสวยงามไม่แล้วแล้วก็รสชาติอร่อย น้ำมันกำลังดีแล้วนะครับ ทิ้งไว้เลยนะครับในส่วนของเนื้อปลานะครับผู้ช่วยก็ดูนะ ถ้าหนังมันเริ่มกรอบนะฮะ ก็จัดการ ระหว่างนี้นะครับเราจะทำซอสแล้ว อันนี้แหละคือซุปเปอร์ส้มของเรานะครับ ส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชันนะครับเนเจอร์เทสนะครับเพื่อให้ซอสของเราเนี่ย หอมหวานแล้วก็เข้มข้นสีส้มสวยงามมาก ๆ นะครับ จากนั้นก็คนให้เข้ากัน อืม สีขาวชวนน่าทานมากเลยนะครับ จากนั้นนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป คือจริงๆ ตรงนี้เนี่ย ถ้าใครมีน้ำสต๊อกไก่ มันก็จะเพิ่มรสชาตินิดนึงนะ จะแอบชิมใช่ไหมนี่ยังไม่ปรุงรสนะแต่อันนี้กลิ่นส้มนี่ออกมานี่ เหมือนส้มทั้งสวนอะ่ะโอ้สามโหวตพูดมาเลยสามโหวตนี่คือให้คุณนานาหมดเลยโ้ไม่ไม่รู้จะแพ้ยังไงอ่ะจริง ๆ มั่นใจเขามั่นใจครับเขามั่นใจจากนั้นอันนี้ผิวส้มนะฮะที่เราขูดไว้ ผิวส้มนี่อันนี้ต้องขอชมนะฮะว่าเป็นผู้ช่วยที่รู้งานผิวส้มเนี่ยปกตินี่ คุณดูส้ม มันจะมีขาวๆตรงนี้ใช่ไหมไม่เอานะ เราเอาเฉพาะส้มๆข้างนอกเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยนี่เราไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรเลยเจ๊รู้หมดเลยเนี่ยสุดยอด ชิมไปชิมมา เดี๋ยวซอสเราหมดในยุ่งเลยนะเนี่ย แม่คุณเท็ดดี้ชิมแค่นี้มันไม่หมดหรอกครับ ที่เรายังไปชิมของเขาตลอดเลยนะจะผัดซอสดูว่ากรอบขนาดไหนหรือเปล่าหวานหอมด้วยเฮ้ย ซอสซอสนี้ดิอันนี้คือครีมนะครับพอเราใส่ครีมเข้าไปมันก็จะมีความเข้มข้นด้วย แล้วก็มีรสชาติครีมมี่แล้วถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้ครีมไม่ใช้อย่างอื่นได้ไหมครับตประแจบางครั้งก็พอได้อยู่คุณเท็ดดี้ก็เลยมาเปลี่ยนสูตรในสคริปต์นี้ใช่ไหมฮะเปลี่ยนหน้างานค่ะเปลี่ยนหน้างานกลถือครีมมาเองเมื่อเช้าอ๋อแล้วก็มิน่าล่ะครับไอ้ตรงที่แก้เนี่ยยังเป็นตัวหนังสือที่เป็นปากกาเขียนอยู่เลยนะฮะ แล้วก็บอกอุ้ย้ยเปล่านะเปล่านะเรา เราดูสูตรเสร็จแล้ว เราเออไม่รู้ว่ามันไม่อร่อยเราก็เลยทำเปลี่ยนให้โอ้เราก็บอกว่า อ้าว ไปตลาดทำไมไม่บอกจะฝากซื้อตะไคร้ คุณเท็ดดี้เขาก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เราชนะบ่อยแล้วให้เขาชนะบ้างก็ได้แต่ผมว่าเขาทำขนาดนี้ถ้าเขายังไม่ชนะเนี่ย หรอกบอกว่าข้นดูสิเจ้เพิ่งใส่มันยังไม่งวด แต่ว่าต้องบอกว่าขีดต้มนี่คือดีมาก เป็นไงครับ อร่อยกว่านี้ไม่มีแล้วพูดจริงจแล้วเติมทำไมแล้วเติมทำไม อยากให้มันข้นขึ้นอ่ะ ผิดเหรอ อ๋อหมดเลยก็ได้ ใส่อะไรอ่ะ เขาเรียกว่าเป็นสามสหายในอาหารฝรั่ง มีเกลือมีพริกไทยแล้วก็อโรมา เรียบร้อยเรียบร้อยมา อันนี้เหมือนมีเด็กทำหกใส่ครับ โอ้โห นี่เขาเรียกว่าไฟ n e d i n i n งนี่ แล้วก็มีส้มซันคิสนะฮะ โอ้ ส้ม ส้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะ สเต็กปลากระพงซอสส้มครับตบมือสิครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนู สเต็กปลากระพงซอสส้มจัดเสิร์ฟสไตล์ฟายไดนิ่งที่เน้นงานอาร์ตเป็นหลักเรื่องรสชาติจะเป็นยังไงห้ามพลาดอ่ะครับเมนูของคุณยำส้มโอ ส้มโอเนี่ยมีสรรพคุณคือช่วยระบาย กรรมการท่านไหนมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปทำงานคิดไว้หน่อยนะฮะ เมนูของคุณยำส้มโอ ก็มีทั้งส้มโอแล้วมีทั้งส้ม ใส่ส้มเข้าไปด้วย ใช่ ส้มฟุตเบดดีเฟเดอ๋ชั่นเทดดี้ทอดกุ้งให้เราได้ไหมได้ช่วยเทดดี้ตั้งเยอะ อ่ะ ระหว่างเทดดี้ทอดกุ้ง อุ้ยเราทำน้ำยำทำไมไม่ทำให้เราอ่ะ เอาทำสิ เมนูคุณนี่เออมาอะไรเนี่ยเออใช้แรงงานถึงเวลาเราช่วยเขาแต่เขาไม่ช่วยเรา น่าเห็นใจคุณนานาจริง ๆนะครับ นี้แป้งโกกินะครับ คุณเท็ดดี้ครับกล่องเขียวๆ นั่นคืออะไรครับเกล็ดขนมปังชุบแป้งทอดเพื่อใส่อะไรประหลาดๆในเมนูเรา ขอโทษนะคะ หลักจริยธรรมเบื้องต้นของคุณเนี่ย คุณตัดของเสร็จแล้วคุณวางไว้ในสเตชันสเตชันสเตชันคนอื่นได้ยังไง เออคุณอานาครับผิดรายการแล้วครับ อันนี้สูตรน้ำยำของเราจะเป็นสูตรที่แบบง่ายๆ เราจะเคี่ยวน้ำยำเราก่อน เราใช้น้ำพริกเผานะคะ เรามีน้ำปลา ของเราเนี่ยด้วยความที่เราเคี่ยวใช่ไหมคะ เราจะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้น นอกจากจะให้รสเปรี้ยวแล้วยังได้รสยังได้กลิ่นหอมๆของมะขาม หวานหอมด้วยส้มฟรุตเบสพรีเพลชันนะคะเนเจอร์เทส น้ำมะขามที่ให้ความเปรี้ยวเพิ่มความหวานหอมของกลิ่นส้มเข้าไปอีก เป็นรสชาติที่น่าสนใจมากครับ เราฝากเธอดูอะไรอีกอะซอสเราด้วยได้ปะนี่เราต้องทำหลายอย่างเลยนะเคี่ยวซอสทอดกุ้งมีหลายอย่างหลายอย่างนะเี่ยชีวิต เอาละครับเรามาดูกุ้งที่คุณเท็ดดี้ทอดกันดีกว่า คุณนาครับ น้ำยำปกติที่เราเห็นกันตามร้านนู่นนี่ ไม่เห็นเขาเคี่ยวกันนะฮะบางเจ้าก็เคี่ยวเคี่ยวมากๆเลยนะครับบบขอขอพิเศษปุ๊บให้แบบธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะเคี่ยวเคี่ยวจริงๆ ผมว่าพักเล่นมุกแล้วลุกมาทอดกุ้งเถอะครับ คุณเท็ดดี้ครับผมบอกอย่างหนึ่งนะครับ เข้าสู่ช่วงสาระแบบเท็ดดี้ส้มโอเนี่ยมีสรรพคุณคือช่วยระบาย ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยกรรมการท่านไหนมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปทำงานประจำหรือว่างานอะไรที่เร่งด่วนเนี่ยก็น่าจะต้องคิดไว้หน่อยนะฮะ มันันระบายจริงๆนะ มันไม่ไม่ใช่เล่นๆนะกลับเข้าสู่ช่วงนานาทำบ่อยๆอร่อยกว่าเท็ดดี้ส้มนะคะผิวส้มตีมเราเป็นส้ม เรามีใบมะกรูดนิดดนึงเราอยากได้ความสดชื่นจากใบมะกรูด มาถึงขั้นตอนการปรุงรสชาติขั้นสุดท้ายแล้ว อีกอึดใจเดียวจะได้ชิมแล้วครับ กุ้งเราเนี่ยจะโรย โกกิผงกระเทียม เสร็จแล้วครับกับเมนู ยำส้มโอ อีกหนึ่งเวทมนต์ที่ผสมผสานระหว่างความเปรี้ยวของน้ำมะขามกับความหวานหอมของส้มไม่ไหวแล้วครับไปชิมกันเลย แบบว่ามันก็เหมือนกินปลาทอดเฉยๆ จริงๆ นะครับอ่าฮะ คุณโดนซอสไหมเนี่ย การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน 2 ใน 3 เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะ เมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากัน ระหว่างเมนูสเต็กปลากระพงซอสส้ม กับเมนู ยำส้มโอ ไปลุ้นกันได้เลยขออนุญาตชิมน้อยนะครับวันนี้ ทำไมอ่ะ เสื้อผิดไซส์แน่นจนจะหายใจไม่ออกแล้วคุณคุณพูดก่อนที่ผมจะแซวหรือเปล่าฮะรว่าแต่นี่เสื้อพอดีตัวเขาเรียกว่า เวลาเขาดูเสื้อนี่เขาดูจากลายาใช่ผมชูรสนัวมากเลยไม่มีใส่ไม่มีใส่ ทำไมปลาคุณเท็ดดี้มันไม่กรอบล่ะครับ ผมต้องใจตั้งใจทำแบบนี้เป็นแบบนิ่มๆเลย กินง่าย หนังปลานิ่มเป็นหนังงูเลยนะครับทดทดไว้กันทดไว้กันอืมอืมอของคุณเท็ดดี้นี่รู้สึกได้ถึงรสชาติส้มครับ ส่วนของคุณนานาเออได้กลิ่นจากเปลือกส้มครับ โอเคทั้งคู่ครับ ผมก็ให้คุณเลือกแล้วกัน คุณอยากจะได้แบบเนื้อเนื้อๆหรือผิวผิวๆอ่ะขอเริ่มที่เมนูคุณเท็ดดี้นะคะ เอาเสียงจริงๆ ได้ไหมถามจริงนี่เสียงจริงครับ คุณเท็ดดี้ชอบเสียงแบบนี้หรอครับรู้สึกเหมือนได้กินปลาทอดเฉยๆ เลยครับ ไม่มีส้มเลยอ่ฮะคุณโดนซอสไหมเนี่ยซอสน่ะเมื่อกี้ก็โดนแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวลองอีกทีก็ได้ เนี่ยจุดๆ เนี่ยคุณเอาให้หมดเให้หมด ก็ไม่มีรสชาติโอเคคุณคุณมันคุณมันเป็นพวกแบบฉีดฉีดเข้าเส้นไหมล่ะ เฮ้ยจริงจริงเขาจริงจากตรงนี้เนี่ยกินตรงไหนก็ได้กินเถอะไม่เป็นไร เราโอเคเราโอเคอืมอืมเหมือนกินส้มโอเฉยๆไหมคะ ไม่เหมือนครับอร่อยดีครับ แต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะโหวตคุณเท็ดดี้ค่ะ ของคุณนานารสชาติกลมกล่อมดีครับ ส่วนของคุณเท็ดดี้ก็แบบว่ามันก็เหมือนกินปลาทอดเฉยๆจริง ๆ นะครับ ไม่เคยมีรสชาติเลยคุณกินซอสหรือเปล่านี่เอามาเพิ่มเอาซอสมาเพิ่มเอาซอสมาเพิ่มเอาโดนซอสด้วยนะ เดี๋ยวจะหาว่าเป็นปลาทอดนะซอสซอสด้วยฮะซอสเก็บทุกจุด เลยเก็บทุกจุดจุดจุดเอ่อวัตถุดิบหลักคือส้มวัตถุดิบหลักคือส้มโอ้โหนี่ส้มโอนะมีแค่ผิวส้มแล้วเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับส้มไหม อ๋อเล่นเผ่าพันธุ์แล้วเหรอ อร่อยอยู่นะครับ ปลาทอดเฮ้ยนี่นี่นี่ นี่คือคนที่น่าคบหาอือืเผ็ดครับเผ็ดเขาไม่กินเผ็ด ชอบปลาทอดมากกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอย่าเพิ่งตัดสินตอนนี้ครับ ขอผมลุ้นหน่อย ชิมกันไปครบทั้ง 3 ท่านแล้ว เรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดหนึ่งสองสามนะครับ คือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดใช่เจนอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งเอาเป็นว่าวัตถุดิบส้มเนี่ยสามารถเอามาทำอะไรได้หลากหลายเลยแล้วก็ ถ้าไม่มีส้มสดก็สามารถใช้ฟุตเบ็ดแบบเราสองคนได้ ใช่ครับผมแบบง่ายๆเลยนะฮะ แค่เทขวด ปุ๊บก็อร่อยแบบนี้เลย ใช่ครับนะครับเอาละค่ะพูดไฟโตะหมดเวลาลงแล้วค่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับมันเหมือนเนื้องูดีผมชอบ เคยกินเนื้องูเหรอ ไม่ครบแล้วนะเนี่ยกินถึงแม้ของคุณนาส้มจะไม่ชูแต่ของพี่ดีก็ยิ่งไม่ชูกว่า ผมว่าคุณคนเดียวเนี่ยแหละครับที่ที่ที่ที่ไม่ตรงปกอะฮะคนที่โหวตเรามีปัญหาตรงไหนหรอ ฮะ